ก็โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนคูทีเอสนะผมวันนี้ก็พาคนละมาทำคลิปรีวิวไอดีคนในแคลนเอฟโฟเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์นะครับผมก็เริ่ที่อีพีหนึ่งกันนะผมก็เป็นไอดีผมก่อนนะก็นนคูเอฟโฟนะครับคุณคุณไม่ชื่อนี้คุณคุณไม่ชื่อนี้คุณคุณไหม นี่บนคูณ x โอเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนด้านหลังในสมัยเด็กถูกข้างหลังนะทุกคนก็พูดก็ไอเดียนี้ก็แดงคาที่แปดนะครับรวมกับไอเดียเก่าโดยเดิมก็ตอนนี้ครับตอนนี้แต้มผมอยู่ที่แต้ม4,456ครับได้มาาล้วแต่ครั้งนะผมจากไอเดียเก่าด้วยนะ แล้วก็ขั้นประมาณนี้ครับผมคือดีนี้เวดีดีสำรองแล้วก็นี่ครับผมแพทตินัม อันนี้น้ำไอบีสามดาวเป็นปิดตะกอ ก็ประมาณนี้ก็จะผมจะเปิดฟอกคร่าวๆให้ดูนะแล้วก็ไปที่ไร c าร r a c t e r a g o r ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรยังไม่ตันนะแค่หรอกเจ็ดแปดเอง Da hora solta o s ประมาณนี้ครับผม ก็มีบางตัวอัพอัพตันแล้วนะครับ บางตัวยังอัพไม่ตันนะครับ เป็นตัวที่ผมใช้ละลาผมก็อัพตันแล้วล่ะมันตัวใช้ไม่ตันใช้ไม่ตันก็เยอะอยู่ ตัวก็เยอะอยู่นะครับ ประมาณนี้วันนี้ก็จะไปรีวิวับบทนนมเกาจะรีวิวไงอ่ะสำหรับผมแบบเฮ้ยตอนนี้ผู้ชายแต่ละ้ผู้หญิงแต่ผมไม่ครับรีวิวรวมหมดครับ ประมาณนี้นะครับหัวยี่สิบเก้าอันก็ไอเดียไอเดียแบบไม่มีของนะครับเขาด้วยของผู้หญิงน้อยมากอะ ที่ไหลเพนนังนะครับเสื้อเจ็ดสิบสี่ตัวนะครับนี่เสื้อฟินิกฟอร์นะครับตัวแรแล้วหนึ่งน่าจะของแรแหละเนี่ยแล้วก็เสื้อแรงนะครับเสื้อแรงแรแล้วแรเลยแล้วก็นี่ครับ Attack All Round นะครับ AAA กับอันนี้ฟินิกฟอร์ดีโวตฟินิกนะครับผมก็เชียร์ทั้งสองทีมนะครับ ก็ปรลีกคุ้มผ่านไปมั้งถ้าจะไม่ผิด ก็ผมมีกิจกรรมดีๆที่บอกนะผมสำหรับเดือนธันวาคมนี้ก็วันที่24ธันวาคมอย่าลืมล็อกอินมานะครับ ล็อกอินแล้วรับฟรีครับผม รับฟรี บัตรเซกันสูงนะครับล็อกอินฟรีเลยสำหรับวนที่มีก็ใช้ได้ด้วย ไม่ต้องเก็บไวนี่แต่เย็นสิบอันรองเท้าสี่สิบสองอันนะครับ ใครที่ดูไหนไม่ทันก็สต็อปเอานะครับ ผมมีอะไรอะไรอะเครื่องแบบอังกฤษปะไม่น่ามีตินเปล่าเนี่ยแหละ ตอนนี้ผมไปดูที่อีโมนะครับผมแล้วถ้าเต้นครับนี่ครับท่าใหม่ครับสามตัวเก่าเพิ่งจัดมาด้วยก็จัดมาเขาบอท่าวันนี้หนึ่งก็เล่นไปทั้งหมดนี่ครับกระเป๋านะกระเป๋าสิบเจ็ดใบ ของสิบเจ็ดอันเองอ่ะ ก็รู้ๆอยู่ดีใจประมาณนี้นี่ครับสกายวิงใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูด้วยนะ รับแอบบอร์ดอย่าเพิ่งเชิญมา เฮ้ย นี่จะกินรถนะครับ ไอ้ดีโกรถกระป๋องผมเยอะกว่านี้มีอะไรโปรโมชั่นเติมเงินแล้วก็ได้แม็กลาเรนซีอ่ะนั่นแหละผมมีแม็กผมมีแม็กลาเรนสองคันอัตราเร่งสูงสุดสองด้วย นี่ครับตรา แล้วก็มิวสิก มิวสิกผมพยายามเหมาให้หมดนะ นะครับเออนอเลยนะครับ ผมอาชินอะไรไปแล้วแหละเรื่องยี่หกอันกลับแล้วก็นี่ครับชุดใหม่ที่ยังไม่เปิดรีวิวหนึ่งสองอันนี้ช่างของมันสามผมไม่เปิดรีวิวดูสองร้อยวันร้อยห้าสิบเก้าวัน ก็ประมาณนี้ไปดูที่คู่เดี๋ยวคู่ผมก็มี หนึ่ง สอง สามตัวนะผมมีแค่สามตัว ไอ้มิวน้อยไปสนใจนะครับ ไปดูที่เว็บพ่อนก่อน ผมจะพาไปดูอีโวกันครับ ไอเคมังกรนะครับผมเวลสองนะครับที่เกิดอก็เลาะ ฉะนั้นแล้วผมไปเเอาผมเพิ่งจัดากินเอ็กแปดมาด้วยนะครับ M4 ประมาณนี้นะครับ ดาเมจสองระยะหนึ่งโรแมกซีนหนึ่งเอเคลูฟินดาโก้ ดาเมจหนึ่งอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะครับเอาเร็วขึ้นที่เนี่ยเอาเร็วขึ้นหรอพอเร็วขึ้นที่นะครับ เอารีโหลดมันจะตัวนี้ นี่มูเมนต์มูเมนต์ตัวก็ขึ้นที่นะครับเอคิผมจะได้ถาวรหรอนี่ครับ M14 เพิ่งจัดมาเมื่อวานสดๆร้อนๆโอ้โหมีงหนักจะถามมากทุกคนคนเคยเป็นของผมไหม ผมสุ่มนะครับสร้างยูนมีนะครับดาเมจสองเราไม่ไดซีเนตเราจะมันยำนะครับ เอ็กแปดถาวรรอบก่อน ผมรีวิวไปน่าจะเป็นชั่วโมงเป็นวันอยู่อันนี้ผมจัดมาแล้วผมจะบอกว่าเอ็กแปดมันออกแค่เอ็มสิบสี่กับเอ็กแปดยูนี่ไม่ออกคืออะไรอ่ะเพราะที่ผมงงมากเรทออฟไฟคืออัตราในการยิงสองนะครับรอแมกกาซีนรอแมกกาซีนรอแมกกาซีนแล้วก็นี้ครับ ผมก็ไม่รู้จะกินอะไรอ่ะ SPD ลั่นหนึ่งรีโหลดเร็วหนึ่งลบเคลื่อนที่หนึ่งออเร็วเคลื่อนที่หนึ่งแล้วก็อุสเหกร์จะมาสนใจครับ SC ดาเมจหนึ่งของลความเร็วเคลื่อนที่เร็วรีโหลดเร็วเคลื่อนที่รีโหลดจะไม่ได้ถ้่มันอันนี้มันกับของเอ็มแปดนะครับนี่ครับ UMP ครับเลนได้จากการสร้างห้องครับแลนแล้วต้องเล่นครับแลนนะทุกคนบวกบวกเรทออฟไฟก็คือตารางการยิงหนึ่งแล้วก็ระยะหนึ่งของความเร็วความเร็วรีโหลดครับ นี้ลบระยะลบระยะกับบวกแมกกาซีนสองนะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันง่าไงล้านสองแมกกาซีนหนึ่งของเทส่าประมาณนี้แล้วกันไหมตอนนี้เพลาอเสียตังออกก็ไปดูออาสแปรนี่ก็ฟรีอ่ะมันจะดีอ่ะอันนี้ AW นะประมาณนี้ รามานีรามานีอานีเดี๋ยวเขอจะเป็นยังไงแต่ละทุกคน